คุกไปแล้วเหรอไปแล้วครับ ต้อง่ใใช่ใช่แมกเนติกเสียนะครับ ก็เดี๋ยวต้องเช็คดูก่อน ดูจากสายก็ไม่หลวมนะเนี่ย น่าจะตัดต่อบ่อยปุ๊กแป๊กปุ๊กแป๊กปุ๊กแป๊กเป็นสาเหตุ คิดว่าใช่อ่ะาน่าจะตัดต่อบ่อยช่วงพัดลมเสียนะลูกอืนทำไมไม่เสียอืมเสียอยู่ตัวเดียว ก็สาเหตุก็น่าจะมาจากมอเตอร์พัดลมเคยเสียนะครับ แล้ว แม็กมันตัดต่อบ่อยอพอตัดต่อบ่อยกระแสมันมันสูง หน้าสัมผัสมันก็อาร์คพอใช้งานมา น่าจะประมาณสิบปีแล้วนะเนี่ย ถึงถึงถึง ก็เดี๋ยวซ่อมต่อไป โอเคครับ โอ้ย หน้าสัมผัสนะครับ มีปัญหาเนี่ยนะ ตัวกลางครับ ตัวกลางขาด ได้หมดเลยสองด้านเลยมันคอยเฉยนึกซ้งอะไรหรออ่าเย็นเย็นพัดลมใช่ไหมนั่น ลืมงานงานหนึ่งเขาโทรมาทวงงานอะไรครับงานนัดเขาจะเข้าวันนี้นี่ผมก็เดี๋ยววิ่งมานี่โอ้เขาโทรมาตามอ้าวปลยน้ำแอลผมเครื่องผมเครื่องไม่ได้ไม่ได้ขึ้นบอร์ดไว้ไงรอตั้งหลายเที่ยวเลยมันรื่องเปิดได้เบอร์สิบนะเออไม่รู้มันเป็นมันต้องมีอะไรสิ ไม่รับสัญญาณนะ ถ้าปกติไฟมันเข้าไปจ่ายในพอยใช่ไหม ถ้ารีโมทมันรับ รีโมทก็ไม่ ผมก็เช็คแล้วไม่มีปัญหานะรีโมทนะมีน้ำยาไอ้นั่นแบบวิวดีแบบคอนแทคทีเนอร์เหรอมีอยู่เดี๋ยวไปเอามา เอาไปฉีด เนี่ยผมก็เจออีกตัวหนึ่งเนี่ย LG อย่างนี้แหละ ไฟเข้าแต่ไม่รับ ผมก็ขัดอยู่ โชคดีไปนะไม่งั้นแล้วโอ้โหทบไปทบไปเลยหรือไม่ก็ต้องทำให้มันทันช่วงนี้เบอร์ ไม่ได้ใช้มาห้าปีอ่ะรถเข้าไป แต่ผมดูบอร์ดก็สะอาดอยู่นะ ใช่ เช็คไฟก็มานะ แต่ว่า มัน มันผ่านฟิวนะ แต่มันไม่จ่ายไฟดีซีออกมาไงแปลงดูสภาพโมอแปลงมันก็ แต่ตอนนี้เอามาล้างแล้วล่ะ เดี๋ยวไปทดลอง ถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะ ไอชุดชุดชุดนั่นแหละที่ผ่านอะไรนะวาลิสเตอร์ แล้วก็มาแปงใช่ไหมเล็กๆอ่ะไอ้ี่เป็นสายอะไรเอา เอาเอามาตัดตัดมาต่อหางปลาเนี่ย เดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปใส่ตรงนั้นตัดเอาหางปลาตรงนี้ ไฟแปลงไฟดินให้เป็นบีซีนะ ครับชุดนั้นแหละชุดเล็กนิดไปมันแปลงไฟให้เป็นจากสองร้อยเหลือร้อยเหลือสิบกว่าโวลต์อะไรเงี้ย เดี๋ยวให้ดูรูปแป๊บนึงย้ำจะไม่นอนเลยนะเออเอาหางปลาย้ำดีกว่ามั้งวันนี้ Đó, mình cho á con nè à. Anh em đó, mình lên đó เสร็จแล้วก็ทดลองเลยใช่ไหมเนี่ย ย้ำเออไม่นอนตรงนี้เลย đừng mưa vào đâu đẹp rồi nót xuống bồn rồi nó lên mới lươm nè ตัวรตัวที่เสียนะครับ ายเลยช่างลิฟต์ไม่รู้ช่างเฟอร์นิเจอร์ว่าเยอะ ดีทำต้องเซฟนะพวกนี้ต้องเขาถึงให้ต้องมีล็อกแอลค่ะเนี่ยเขาทำงานแล้วนะครับไม่ทำ ทำ the แม็กก่อน เดี๋ยวดูคอมเพรสเซอร์นะครับทำแต่ตัวนี้